ไทม์ไลน์อีดิเตอร์ ในการแก้ไขไทม์ไลน์จะอยู่บริเวณด้านล่างของโปรแกรม โดยมีไอคอนเป็นรูปนาฬิกา และมีตัวเลขแสดงถึงความยาวของเฟรมในแอนิเมชันไทม์ไลน์จะดูเรียบง่าย แต่มีส่วนที่ต้องปรับแต่งมากมายไทม์ไลน์จะเป็นส่วนที่แสดงภาพเคลื่อนไหวในซีนให้รู้ว่าเฟรมปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งใด และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไร ตรงไหนเป็นจุดเริ่ม และตรงไหนเป็นจุดสิ้นสุดของแอนิเมชันในไทม์ไลน์จะมี Player Control สำหรับใช้เล่น พัก และหยุดแอนิเมชันหรือข้ามไปยังส่วนต่างๆ ซึ่งจะมีเครื่องมือเช่น Keyframe Keying Set และ Marker ในส่วนแรกของไทม์ไลน์ที่ควรรู้จักก็คือ Main View จะเป็นบริเวณที่แสดงแอนิเมชันบนเส้นเวลา สามารถปรับเปลี่ยนหรือขยับได้ โดยการคลิกเมาส์กลางค้างไว้ แล้วลากไปทางซ้าย หรือทางขวา เราสามารถซูมเข้า หรือซูมออกบริเวณไทม์ไลน์ได้ โดยการกดคอนโทรลพร้อมด้วยกดปุ่มเมาส์กลาง แล้วลากซ้ายหรือขวา หรือใช้ลูกกิ้งเมาส์เลื่อนขึ้นลง หรือเราอาจจะใช้เครื่องหมายลบ และบวกบนแป้มพิมพ์ตัวเลขก็ได้ เมื่อคลิกแล้วตัวไทม์ไลน์จะซูมเข้าออกตามที่เราต้องการ ลักษณะที่สำคัญที่ปรากฏบนไทม์ไลน์อีกประการก็คือไทม์เคอร์เซอร์จะแสดงเป็นเส้นสีเขียว ใช้แสดงว่า ขณะนี้เราได้ทำงานที่เฟรมใดในซีนไทม์เคอร์เซอร์สามารถขยับได้ โดยการคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้ แล้วลากไปมาในไทม์ไลน์ไทม์เคอร์เซอร์สามารถขยับเป็นสเต็ปได้ โดยการกดที่ปุ่มลูกศร ซ้าย หรือขวา หรือถ้าหากต้องการให้ข้ามไปทีละ 10 เฟรม ให้กดชิปลูกศรขึ้น หรือกดชิปลูกศรลง ต่อมาจะเป็นระยะของการเรนเดอร์และการเล่นแอนิเมชัน Playback Rendering Range โดยปกติจะอยู่ที่ 0 ถึง 250 เฟรม โดยจะแสดงเป็นสีเทาสว่าง เราสามารถเพิ่ม หรือลดจำนวนเฟรมลงได้โดยการเลื่อน Time Cursor ไปยังบริเวณที่ต้องการ แล้วกด S เพื่อกำหนดจุดเริ่ม และกด E เพื่อกำหนดจุดสิ้นสุด หรืออใช้การกดปุ่ม P เพื่อกำหนด Playback Range ก็ได้ โดยลากเส้นประคุมบริเวณที่ต้องการ ลองลากเส้นประคลุมบริเวณไทม์ไลน์ที่ต้องการนะครับ จะเห็นว่าไทม์ไลน์ จะหดลงมาอยู่ในบริเวณเส้นประเท่านั้น Keyframe โปรแกรมสร้างงาน3มิติด้วยคอมพิวเตอร์ มีจุดเด่นอยู่ที่การสร้างแอนิเมชันแบบ Keyframe ซึ่งเป็นการสร้างแอนิเมชันที่ใช้การกำหนดความเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบ และตำแหน่งของวัตถุให้กับบางเฟรม เพื่อก่อให้เกิดจุดกำหนดการเคลื่อนไหวของวัตถุ และเฟรมดังกล่าว จะจำความเปลี่ยนแปลงนั้นไว้ จากนั้น โปรแกรมจะใช้การคำนวณทางคณิตศาสตร์ เพื่อให้แสดงการเคลื่อนไหวจากเฟรมหนึ่งไปยังอีกเฟรมหนึ่ง เราเรียกเฟรมที่จดจำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของวัตถุนี้ว่า keyframe keyframe ของโปรแกรม Blender จะมีลักษณะเป็นเส้นสีเหลืองปรากฏบนไทม์ไลน์ keyframe จะอยู่ส่วนใดของไทม์ไลน์ก็ได้ ประโยชน์ของ keyframe คือเป็นการกำหนดจุดที่ทำให้แอนิเมชันสามารถขยับได้ ยกตัวอย่างเช่น หากเราสร้างคีย์เฟรมไว้ที่เฟรม10 และทำการขยับวัตถุไปที่เฟรมที่ 20 และตั้งค่าคีย์เฟรมอีกครั้ง โปรแกรมจะทำการคำนวณเฟรม ระหว่างเฟรมที่ 10 ถึง 20 ให้โดยอัตโนมัติโดยเรียงต่อกันจนเป็นภาพเคลื่อนไหว เราเรียกอีกอย่างว่าการ in between หากมีการทำคีย์เฟรมบนไทม์ไลน์จะปรากฏชื่อของวัตถุนั้น ๆ และชื่อจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง คีย์เฟรมมีหลากหลายประเภท ซึ่งในบทเรียนนี้เราจะนำเสนอเฉพาะคีย์เฟรมหลักเพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างแอนิเมชันในการเพิ่มคีย์เฟรมเราสามารถทำได้ โดยการให้ไปที่ Object Mode ไปที่ To Shelf Animation Animation Keyframes และกด Insert หรือไปที่บริเวณ 3D View แล้วกด i เพื่อเลือกก็ได้ การลบคีย์เฟรมสามารถทำได้ ให้เราไปที่ Tool Shelf Animation Animation Keyframes Remove หรือกด Alternate พร้อมกับปุ่ม i บริเวณ 3D View แต่ถ้าหากเราต้องการลบคีย์เฟรมทั้งหมด เราจะใช้การเคลียร์คีย์เฟรมโดยให้ไปที่ Object Animation Clear Keyframe นั่นเอง